ต่อไปเรามาดูการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเป็นมาตรฐานค่าความเบ้ และค่าความโด่ง โดยการใช้โปรแกรม PSPP ด้วยกันนะคะซึ่งวิธีการใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็ใช้เหมือนกันกับเมนูคำสั่ง frequency นะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เลือกที่ frequency แล้วนะคะ เพราะว่า frequency คือการแจ้งนับความถี่กับการหาร้อยละ ทีนี้ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเป็นมาตรฐาน ค่าความเบ้และค่าความโด่งเนี่ยมันจะใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งข้อมูลเชิงปริมาณต้องเป็นข้อมูลที่กำหนดให้เป็นสเกลในช่อง measure นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ตรงนี้ก็คือข้อมูลที่เป็นสกอร์ นะคะเป็น Product Product คืออะไรนะ Product คืออะไรไหนดูนิดนึงนะคะเราก็มายืดดูตรงนี้อ๋อ Product ตัวแปรชื่อ Product เนี่ยความหมายก็คือความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ นะคะแล้วก็เซอร์วิสก็จะเป็นความพึงพอใจต่อการบริการนะคะ แล้วก็พอดีแอบเห็นนี่ค่ะ ตัวแปรที่ชื่อว่า branch ที่หมายถึงสาขาเนี่ยมีการจำแนก 1 คือห้างบางรัก 2 คือห้างโน่นห้างนี่เพราะฉะนั้น measure ไม่ใช่ scale measure ต้องเป็น nominal นะคะเคค่ะเก่งมากเลยทีนี้ต่อไป เราจะหาค่าเฉลี่ยส่วนเป็นมาตรฐานนะสำหรับความพึงพอใจ Product กับ Service นะคะ ด้วยคำสั่ง Analyze Descriptive Statistics และก็เลือกเมนูคำสั่ง Descriptive ค่ะ หลังจากนั้นเลือกตัวแปรที่เราหมายตาไว้เมื่อกี้นั่นนะคะ ตัวแปรที่ชื่อว่าความพึงพอใจต่อ Product กับ Service นะคะ ย้ายเข้าไปทางด้านขวามือ แล้วมากำหนดค่ะว่าค่าสถิติที่เราต้องการอะไรบ้าง เราต้องการ mean แล้วก็ติ๊ก mean ต้องการ standard deviation ติ๊ก standard deviation ต้องการค่า m ิ n ไหมถ้าต้องการก็ติ๊กถ้าไม่ต้องการติ๊กอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะหายไป ไม่ต้องการค่า maximum ก็ติ๊กอีกครั้งหนึ่งก็จะหายไปนะคะเราต้องการค่าความเบ้ค่าความเบ้คือ s k ิล n e s s ก็ติ๊กที่ s k ิล n e s s นะคะ และต้องการค่าความโด่งก็ที่ kurtosis นะคะเดี๋ยวขยายกล่องนิดนึงโอเคอ่า อ้าวมาแล้วนะคะ ก็จะได้ครบตามที่เราต้องการ courtesy skillness นะคะและคลิกโอเคโปรแกรมจะประมวลผลออกมาด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็ต่อท้ายจากผลที่เราวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะสังเกตนะคะอยู่ทางด้านล่างเนี่ยค่ะไม่สังเกตไม่เห็นนะคะเพราะว่าค่าที่วิเคราะห์แล้วเป็นค่าที่ผ่านกระบวนการประมวลผล เพราะฉะนั้นมันจะโชว์ตัวเลขไม่มากนักนะคะอ่าอย่างตารางผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็บอกว่า ตัวแปรที่ชื่อว่าความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของคน 44 คนเฉลี่ยได้ 3.80 ค่า Standard Deviation อยู่ที่ 1.07 ค่าความโด่งติดลบ .27 นะคะ แล้วค่าความเบก็ติดลบ .65 นะคะ ทั้ง2ค่านี้ทั้งค่าความโด่งและค่าความเบ้ เข้าใกล้ศูนย์ ถ้าเข้าใกล้ศูนย์ก็สามารถที่จะอนุมานว่าเขามีการแจกแจงค่อนข้างเป็นปกตินะคะ ส่วนความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 44 คน เฉลี่ยได้ 3.57 นะค่า Standard Deviation ได้ 1.27 ก็ถือว่าค่า Standard Deviation ค่อนข้างที่จะกระจายกว่าความพึงพอใจต่อตัวผลิตภัณฑ์นะแล้วก็ค่ากระดุสิทธิ์เท่ากับลบ 1.60 ก็ค่อนข้างจะเป็นการแจกแจงแบบเตี้ยนะคะไม่โด่งมาก แล้วก็ค่า skillness ก็ค่อนข้างเข้าใกล้เลขศูนย์นะคะ แสดงว่าความเบ้ไม่ค่อยจะเบ้สักเท่าไหร่ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะในเรื่องของความเบ้ไม่ค่อยเบ้นะคะ อันนี้คือผลของการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่งเบนมาตรฐาน ค่าความโด่ง ค่าความเบ้ นั่นก็คือสีิติเชิงพรรณนา นะคะ ที่เราได้กล่าวถึงกันก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ สรุปว่า ในการใช้คำสั่งในโปรแกรม PSPP เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าเบ่งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่งก็คือที่เมนู Analyze แล้วก็ Descriptive แล้วก็ Descriptive นะคะ